สวัสดีครับ จากสวนขนุนทองคีรีนะครับ วันนี้เราจะมาทำการผ่าขนุนพันธุ์ทองคีรีนะครับ ลูกนี้นะครับน้ำหนักประมาณ 21กิโลกรัมนะครับอ่ะเรามาผ่านเนื้อกันเลยครับ Wow! โอ้านะครับ ดูครับดูลักษณะเนื้อนะครับ จากที่ผ่าออกมานะครับ ดูจาก จากที่เห็นนะครับ แกนในครับจะเล็กมาก ขนาดรวงก็จะมีขนาดยาวนะครับ ใหญ่ โอ้ นะครับ ดี๋ยวเราจะมาทำการผ่าดูนะครับจาบที่ผ่าออกมานะครับโอ้สังเกตนะครับ เนื้อเขาเยาวใหญ่มากครับ นะครับดูลักษณะเนื้อเขานะครับเม็ดเล็กเนื้อหนาโยงใหญ่ครับ ดูจากสีนะครับสีจะเป็นสีเหลืองเข้มนะครับ